เดือนสิงหาคมแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะมาสรุปข่าวของ iPhone 12 ให้ได้ฟังกันนะครับ เรามาดูกันว่ามีประเด็นไหนบ้าง เดี๋ยวยังไงผมจะสรุปมัดรวมในคลิปนี้ให้ได้ฟังกันนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามชมได้เลยนะครับ อย่างแรกครับมันพูดในเรื่องของหน้าจอนะฮะข่าวลือก่อนหน้าครับบอกว่า iPhone 12 นั้นจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด 4 รุ่นด้วยกันนะฮะรุ่นแรกก็คือ iPhone 12 ธรรมดานะครับหน้าจอ 5.4 นิ้ว รุ่นต่อมาครับ iPhone 12 Max หน้าจอจะอยู่ที่ 6.1 นิ้ว ส่วนรุ่นต่อมาครับเป็น iPhone 12 Pro นะหน้าจอจะอยู่ที่ 6.1 นิ้ว ส่วนรุ่นสุดท้ายครับคือ iPhone 12 Pro Max หน้าจอจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะครับอัปเดตล่าสุดบอกว่า จะมีหนึ่งรุ่นนะครับอย่างน้อยคือในรุ่น Pro นะฮะจะมาพร้อมเทคโนโลยีโปรโมชั่นนะครับแหล่งข่าวบอกว่าทาง Apple นะจะยัดให้มานะ แต่ว่ายัง deactivate หรือว่าปิดการใช้งานเอาไว้อยู่ คือสื่อเขาบอกว่ามันอาจจะพร้อมแล้วนะตรงนี้แต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะปล่อยอารมณ์ประมาณนั้น ดังนั้นความเป็นไปได้ ถ้าสมมติว่าหน้าจอจะมาพร้อมโปรโมชั่นจริงๆ เราก็คงจะมีโอกาสได้เห็นในรุ่น iPhone 12 Pro เท่านั้นนะครับถ้าเป็น iPhone 12 ธรรมดานั้น ก็อาจจะไม่มีฟีเจอร์นี้ หรือ อาจจะไม่มีทั้ง 2 รุ่นเลยก็ได้นะครับ อันนี้ก็ยัง 50-50อยู่ เดี๋ยวยังไง ก็ต้องรอติดตามนะครับ เรื่องที่2ครับ มาดูในเรื่องของขอบจอนะฮะ เรื่องของขอบจอก็คือบริเวณดำๆที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับในข่าวบอกว่า iPhone 12 ทั้ง 2 รุ่นนะครับ ในรุ่นโปรขอบจอจะเล็กกว่า รุ่นธรรมดานะครับ และในรุ่นธรรมดาก็จะเล็กกว่า iPhone 11 นั่นหมายความว่า ใน iPhone 12 ทุกรุ่นนะครับ ขอบจอจะมีขนาดเล็กลง นั่นหมายความว่าจะได้พื้นที่ในการแสดงผลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ เรื่องที่ 3ครับ ความคืบหน้าในเรื่องของลำโพงนะครับ มีชิ้นส่วนหลุดออกมานะครับ แล้วก็มีคลิปเสียงออกมาด้วยที่บอกว่าเปรียบเทียบไม่เห็นว่าลำโพงของ iPhone 11 แล้วก็ลำโพงของว่าที่ iPhone 12 นะครับเ o o o o u n d me ทำให้เห็นว่าคุณภาพของลำโพงนะครับดีขึ้นเสียงมีมิติมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพวกเสียงเบสนะครับเมื่อเปรียบเทียบในการเปิดเสียงเทียบกันนะครับ iPhone 12 นั้นจะมีการพัฒนาทางด้านเรื่องเสียงของลำโพงนั้น ที่ดีกว่าในรุ่นก่อนหน้าค่อนข้างเยอะนะครับหากเราลองเปรียบเทียบในเวอร์ชันเก่า ๆ ผมมองว่า iPhone 11 นั้น ก็ถือว่ามีการพัฒนาค่อนข้างเยอะนะ แต่ว่าในรุ่นนี้ครับใน iPhone 12 นั้น จะมีการพัฒนาที่มากยิ่งกว่านะครับยังไงถ้าใครเป็นสายที่แบบว่าดูหนังดูคลิปนะครับแล้วก็เปิดเสียงผ่านทางตัว iPhone เลยนะครับน่าจะชื่นชอบฟีเจอร์นี้นะครับต่อมาครับเรื่องที่ 4 เกี่ยวกับเรื่องของสายชาร์จกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวลือค่อนข้างที่หนาหูว่าทาง Apple จะทำการเปลี่ยนสายชาร์จใหม่ จากสายชาร์จที่เป็นสายวัสดุแบบธรรมดาที่เราใช้อยู่ณ ปัจจุบันตอนนี้นะครับซึ่งสายนั้นหลายๆ คนอาจจะแบบ พบว่ามันขาดง่าย มันเปื่อยง่ายอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ ในรอบนี้ครับคาดว่าทาง Apple นั้นจะเปลี่ยนสายให้เป็นสายแบบสายถัก หัว USB-C ไป Lightning นะครับทางนี้เพื่อที่จะรองรับการชาร์จเร็วด้วย ข้อที่ 5 ครับมาพูดถึงในเรื่องของกล่อง รายงานจากสื่อครับบอกว่ากล่องของ iPhone นั้นจะบางลงนะครับ ถ้านับเป็นตัวเลขนะครับก็จะอยู่ประมาณ 1.5 ถึง 2 เท่านะครับ จากเดิมที่เราเห็นกล่องของ iPhone นะครับในนั้นก็จะประกอบไปด้วยเครื่อง iPhone 1 เครื่องคู่มือ 1 เล่มนะครับเป็นซองคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานหนึ่งแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับถ้าเป็นในรุ่นใหญ่หน่อยนะครับ iPhone 11 Pro ก็จะมาพร้อมอะแดปเตอร์ขนาด 18 วัตต์ที่เป็นอะแดปเตอร์ USB-C แล้วก็จะมีสายชาร์จที่เป็น USB-C to Lightning แต่ถ้าเป็นพวกฝั่ง iPhone 11 หรือเล็กกว่านั้นนะครับก็จะแถมเป็นสาย USB A มาเป็น Lightning นะครับกับหัววอชาร์กำลังไฟขนาด 5 วัตต์นะครับนอกจากนี้ก็จะมีหูฟังที่เป็นหูฟัง Lightning to EarPod สาเหตุที่กล่องของ iPhone 12 นั้นจะเล็กลงนะครับเนื่องจากการตัดอะแดปเตอร์ออกครับแล้วก็ตัดหูฟังออกด้วย ดังนั้นหลาย ๆ สื่อคาดว่าใน iPhone 12 นั้นในกล่องจะมีแค่ตัวเครื่องนะครับคู่มือการใช้งาน แล้วก็สายชาร์จที่เป็น USB-C to Lightning นะครับสาเหตุที่ทาง Apple เขาตัดตรงนี้ออกไปก็ มีการคาดเดาหรือว่าวิเคราะห์มาจากหลาย ๆ ส่วน อย่างแรกคือ Apple เคยตั้งคำถามว่าอะแดปเตอร์ที่พวกเราได้ไปนั้น หลังจากหลาย ๆ คนอาจจะซื้ออุปกรณ์หลายรุ่นนะครับ อะแดปเตอร์เก่าเราเอาไปทำอะไรบ้าง คือบางคนไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับ ซื้อรุ่นใหม่มา ก็ยังใช้อะแดปเตอร์รุ่นเก่าอยู่ประมาณนั้น หรือบางคนซื้อ iPad มา แล้วก็ชาร์จกับ iPhone ประมาณนั้นนะฮะ หรือบางทีแบบมี Mac ด้วย ก็ใช้อะแดปเตอร์ของ Mac เราก็สามารถใช้สาย USB-C to Lightning ในการชาร์จได้เลยเผลอบางครั้งเนี่ย พวก iPhone ที่ผมเปิดใช้มาอะแดปเตอร์มันก็ยังอยู่ในนั้นคือเราไม่ได้เอามาใช้เลยนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือในฝั่งของ EU หรือว่าทางฝั่งของยุโรปนะครับอย่างที่เราได้ยินข่าวกันว่าทางฝั่งของยุโรปนั้นมีการบังคับว่าถ้าสมมุติว่าสมาร์ทโฟนรุ่นไหนจะขายหรือว่าจำหน่ายในฝั่งของ EU นะครับจะต้องเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C นะฮะถ้าเป็นพอร์ตที่เป็นแบบอย่างอื่นพอร์ต USB A หรือว่าเป็นพอร์ตอื่นๆนะครับเขาก็อาจจะไม่อนุญาต แต่อีกวิธีการหนึ่งที่นะฮะผมผมได้นั่งคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเขาตัดอะแดปเตอร์ออกไปอ่ะโอเคอะแดปเตอร์ USB A หายแน่นอนนะครับแล้วก็ USB C เอาออกไปด้วย แล้วก็แถมสายไป ซึ่งสายนะ่ะมันมันมองใน 2แง่2งามก็คือ มันเป็นการแปลงนะฮะแปลงจากพอร์ต Lightning ให้เป็น USB C นะฮะเราก็สามารถที่จะแบบใช้สินค้าตัวนี้ร่วมกับอุปกรณ์ USB C ได้ ร่วมกับอะแดปเตอร์ของยี่ห้ออื่นนะฮะยี่ห้ออื่นอย่างหัวเว่ยซัมซุงอ p p ปนะฮะหรือว่าอื่นๆก็ได้ครับ ที่หัวชาร์จอะแดปเตอร์นั้นใช้พอร์ต USB-C ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งครับ ถ้ากล่องของ iPhone นั้นเล็กลงนะพื้นที่ในการแพ็คหรือว่าพื้นที่ในการที่จะแบบว่าทาง Apple เขาจะส่งเครื่องออกจากโรงงานนะหรือว่าการชิปปิ้งต่างๆนะครับมันจะได้พื้นที่มากยิ่งขึ้น เดิมทีสมมุติว่ากล่องใหญ่ๆหนึ่งเดิมทีอาจจะแพ็คได้แค่100 เครื่อง แต่ในกล่องเดียวกันขนาดเดียวกันครับ ต่อไปอาจจะแพ็คได้ถึง 150-200 เครื่องประมาณนั้นอ่ะ มันเป็นเหมือนว่าการลดขนาดลงไป แน่นอนว่าลดต้นทุนการผลิตลง ลดต้นทุนการขนส่งนะลดมลภาวะลงด้วยนะครับ อันนี้ก็มองไปในในรูปแบบนี้ว่าอ่ะถ้าทำแบบนี้มันจะเกิดผลดีอะไร แล้วอีกอย่างหนึ่งข้อมูลนี้นะครับ หลายๆคนอาจจะไม่ทราบก็คือทาง Apple แพลนเอาไว้ว่าในปี 2030 ทุกการผลิตอุปกรณ์ต่างๆนะครับ สินค้าของ Apple ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ทั้งจากฝั่งของทาง Apple เอง แล้วก็ฝั่งซัพพลายเชนนะครับหรือว่าในห่วงโซ่ที่แบบมีการผลิต iPhone เครื่องนี้ iPad, iPad เครื่องนี้ Mac เครื่องนี้ อะไรประมาณเนี้ยทาง Apple บอกว่าในกระบวนการพวกนี้ภายในปี 2030 ทาง Apple จะเป็นกลางทางคาร์บอนนั่นหมายความว่าทุกๆ การผลิตอุปกรณ์ของ Apple ครับพูดโดยรวมกัน จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อโลกนี้นะครับ นี่ก็คือแพลนที่ทาง Apple เอาวางเอาไว้นะครับแม้ปัจจุบันทาง Apple ก็เริ่มทำไปแล้วนะครับเกี่ยวกับพวกเรื่องแบบเครื่องแยกชิ้นส่วนนะครับเพื่อจะเอาชิ้นส่วนเหล่านั้น กลับมารีไซเคิลอีก ปัจจุบันก็ยังมีพวก Mac บางรุ่นที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลมาแล้วนี่ฮะนั่นก็คือแพลนที่ทาง Apple เขาจะทำก็เป็นในเวในลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยให้ในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่ 6 ในที่เดือนกันยายนในส่วนของ iPhone 11 นั้น จะเลิกการผลิตนะครับผมว่าไอฝั่งของ iPhone 11 Pro นะทั้ง 2 รุ่นเลยน่าจะหยุดการผลิตละ แล้วก็จะจำหน่ายเฉพาะในส่วนที่ยังค้างสต็อกอยู่นะครับแต่ว่า iPhone 11 รุ่นหนึ่งน่าจะยังดำเนินไปต่อนั่นก็คือในฝั่งของ iPhone 11 รุ่นธรรมดา ผมมองว่า iPhone 11 ธรรมดาจะมาแทนที่ iPhone 10R ในปี 2018 นะครับเพื่อที่จะจำหน่ายเป็น iPhone ใน ราคาระดับกลางๆ นะครับ iPhone ราคาเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นฝั่งของ iPhone SE รุ่นที่ 2 ไปนะครับ แล้วก็ส่วนฝั่งของตัวท็อปนะครับก็จะมาถูกแทนที่ด้วย iPhone 12 ทั้งหมด ข้อที่7ครับ อัปเดตข้อมูลในเรื่องของกล้อง หลักๆ ครับ ระบบที่จะดีขึ้นก็คือในเรื่องของระบบออโต้โฟกัสที่เวลาที่เราจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยจะทำให้เรายกกล้องขึ้นมาแล้วก็โฟกัส ไปที่วัตถุที่เราจะถ่ายได้ดี และแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ ถ้าเห็นชัดๆ ก็คือในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับการถ่ายวิดีโอนั้นเราจะต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาจะต้องเดินจะต้องแพนกล้องนะครับ ถ้าระบบออโต้โฟกัสไม่ดีนะครับมันก็จะทำให้จับภาพวัตถุไม่ได้ภาพก็จะเบลอนะครับ ดังนั้นใน iPhone 12 นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีขึ้น แล้วก็ระบบการสั่นจะดีขึ้นมากอีกหนึ่งระดับนะครับ ใน iPhone 11 นั้น ระบบการสั่นถือว่าทำได้ดีมากนะครับ เวลาที่เราแบบถือแล้วก็เดินถ่ายวิดีโอ ลองสังเกตดูครับถ้าใครใช้ iPhone 11 Series อยู่ ระบบการสั่นของ iPhone 11 นั้นดีมากๆ ผมได้ลงคลิปทดสอบการถ่ายวิดีโอให้ได้ชมกันไปแล้วนะครับเผื่อใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวยังไงตามไปดูที่คลิปด้านล่างได้นะครับว่าความสามารถในระบบการสั่นนะฮะของกล้องวิดีโอบน iPhone 11 นั้นเป็นอย่างไรนะครับ iPhone 12 น่าจะดีมากขึ้นกว่านั้นนะฮะ ต่อมาครับข้อที่8ครับพูดในเรื่องของตัวรับสัญญาณ 5G ข้อมูลตรงนี้ลงไม่ค่อยเยอะครับบอกแค่เพียงว่า iPhone 12 ทุกรุ่นนะครับจะรองรับสัญญาณ 5G ทั้งสับ6 g h z แล้วก็มิลลิเมตรเวฟด้วยนะครับทั้ง 2 รุ่นนะฮะแต่ว่าในส่วนของการผลิตชิป 5G นั้นอาจจะมาจากทั้ง 2 ฝั่ง เอาแน่ๆฟันธงแน่ๆ iPhone 12 จะรองรับสัญญาณ 5G นะครับข้อที่ 9 อัปเดตในเรื่องของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ก่อนหน้านี้เคยมีรายงานเอาไว้ว่า แบตเตอรี่ใน iPhone 12 นั้นจะมีขนาดที่เล็กลงกว่าเมื่อเทียบกับ iPhone 11 นะครับ ถ้า iPhone 12 นะครับหน้าจอ 5.4 นิ้ว ความจุจะอยู่ที่ 2,227 มิลลิแอมนะครับ รุ่น 12 Max นะครับหน้าจอ 6.1 นิ้วจะอยู่ที่ 2,775 มิลลิแอมนะ ต่อมา iPhone 12 Pro หน้าจอ 6.1 นิ้ว ความจุจะเท่ากันครับที่ 2,775 มิลลิแอมแล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับหน้าจอ 6.7 นิ้ว แบตเตอรี่จะอยู่ที่ 3,687 มิลลิแอมนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 11 แล้วนะครับโดยเฉพาะ iPhone 11 Pro Max ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่จะให้มาอยู่ที่ 3,989 นะครับซึ่งถือว่าเป็น iPhone ที่ให้แบตเตอรี่มาเยอะมากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าใน iPhone 12 นั้น แม้ว่าจะเป็นรุ่น 12 Pro Max ก็ตามนะครับก็จะ ลดเหลือลงมานะครับลดจาก3,009เหลือ3,006โดยประมาณนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการลดแบตเตอรี่ก็ไม่ได้หมายความว่าระยะเวลาการใช้งานนั้นจะลดลงนะครับเราจะต้องคำนึงในส่วนของเรื่องการบริโภคพลังงานของชิป CPU ด้วยนะครับนอกจากเรื่องความจุของแบตเตอรี่แล้วนะครับก็ยังมีการพูดถึง การรองรับ Reverse Charging ด้วยนะครับการรองรับ Reverse Charging หมายถึงแบบว่า เราสามารถที่จะนำ AirPods หรือว่า iPhone เครื่องอื่นนะครับมาวางบน ด้านหลังเครื่องนะครับของทาง iPhone 12 แล้วก็จะสามารถชาร์จอุปกรณ์เหล่านั้นได้นะครับซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้ครับทางฝั่งของ Android มีค่อนข้างที่จะนานแล้วแหละ แต่ใน iPhone นั้นยังไม่มีนะครับนอกจากตัวเครื่องนะครับที่จะรองรับ Reverse Charging แล้วทางสื่อก็ยังรายงานมาว่า Apple ก็แพลนในเรื่องของการใช้ Smart Battery Case นะครับที่จะทำให้ตัวนั้นอะไร้พอร์ตไร้พอร์ตหมายความว่าคือ ไม่มีพอร์ต Lightning ที่จะเสียบเข้าไปนะครับแต่จะใช้เป็นหลักการก็คือ ชาร์จผ่านระบบไร้สายนะครับ นอกจากชาร์จผ่านระบบไร้สายได้แล้วนะครับ ก็ยังสามารถชาร์จไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ผ่านระบบไร้สายได้ด้วยนะครับ อย่างเช่นเอา AirPods มาวางบนสมาร์ทแบตเตอรี่เคสนะครับว่าจะทำให้ชาร์จได้ หลักการก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับ ยังไงเราต้องมารอติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นแบบที่สื่ออ้างมาหรือเปล่านะครับ หัวข้อที่10ครับเรื่องของแรมแรมจะมีให้เลือกอยู่2ความจุนะครับ ถ้าเป็น iPhone 12 ธรรมดานะ iPhone 12 กับ iPhone 12 Max จะให้แรมมาทั้งหมด4 g b ซึ่งจะเท่ากับ iPhone 11 ทุกซีรีส์นะครับ ปัจจุบัน iPhone 11 Pro Max นะครับที่เป็นตัวท็อปสุด ก็ยังให้แรมมาเพียง4 g b ส่วน iPhone 12 Pro นั้น คาดว่าจะมีการให้มาถึง6 g b ก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ ต่อมาครับในเรื่องของการเปิดขายแล้วก็การเปิดตัวทาง CFO ของ Apple นะครับที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าปกติการเปิดขาย iPhone จะอยู่ในช่วงของปลายเดือนกันยายน แต่ว่าใน iPhone รุ่นใหม่นี้นะครับอาจจะล่าช้ากว่าเดิมไม่กี่สัปดาห์นะฮะไม่กี่สัปดาห์ก็อาจจะตีสั้นๆว่า 1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์ก็จะเป็นปลายปลายเดือนกันยายนละนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็น2สัปดาห์ก็จะกลายเป็นต้นเดือนของตุลาคมแต่ผมคิดว่า ภายใน1สัปดาห์นี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ อาจจะเลื่อนสักประมาณ 2 สัปดาห์เป็นอย่างต่ำนะฮะสสัปดาห์เป็นอย่างต่ำนั่นหมายความว่า เปิดตัวนะครับอาจจะเริ่มขายในช่วงต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไป นี่นะครับก็คือสรุปคร่าวๆนะครับประจำเดือนสิงหาคม 1 เดือนก่อนที่จะถึงช่วงเดือนกันยายนนะครับถ้าสมมติว่าเปิดตัวเดือนกันยายนจริง ๆ เราก็จะอยู่เพียงแค่แบบ 1 เดือนแล้วะ เราก็จะเห็น iPhone 12 รุ่นใหม่ แล้วก็รออีกประมาณ 2 เดือนนะครับ ถึงจะได้ใช้ iPhone 12 อย่างเป็นทางการนะครับ ยังไงซะ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ สวัสดีครับ Let's go